คครับคราวที่แล้วนี้ผมมาค้างไว้ที่เรื่องการจัดบัสนะครับ การจัดบัสก็เป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนไปแล้วใน EEG 351 ใช่ไหมที่อาจารย์วันชัยสอนนะครับ ก็คงจะทวนแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะการจัดวางบัสในสถานีย่อยที่นิยมใช้กันนะครับ ที่ผมพูดถึงในวิชานี้จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับ แล้วแต่คนจะออกแบบแบบไหนวัตถุประสงค์ของการใช้งานสถานีนั้นต่อไปที่ไหนต้องการความยืดหยุ่นยังไงใช่ไหม แต่เนี้ยตัวแบบมาตรฐานหลักๆนะครับที่พูดถึงก็มีอยู่ 5 แบบนี้นะครับ คือแบบบัตเดี่ยวเบเกอร์เดี่ยวซิงเกิลบัตซิงเกิลเบรกเกอร์นะครับหมายความว่ามี1บัตแล้วก็คำว่ามี1เบรกเกอร์เนี่ยเบรกเกอร์เดียวเนี่ยหบัตก็คือสกีมนั้นเนี่ยโหนดนั้นเนี่ยมี1บัตที่ใช้เป็นโหนด โอเคไหมครับ เป็นโหนดเป็นจุดร่วมนะครับ มีอยู่บัตหนึ่งหนึ่งชุด นะครับซิงเกิลเบรกเกอร์คำว่าซิงเกิลเบรกเกอร์หมายถึง1ฟีเดอร์เนี่ยหสายส่ง ไปสายส่งหรือไปหม้อแปลงหรือการไฟฟ้าจะชอบเรียกเป็นเบย์นะครับหนึ่งฟีเดอร์เนี่ยมี1เบรเกอร์ในการควบคุมสายส่งเส้นนั้นเห็นไหมครับ อันนี้คือแบบธรรมดาปกติเลยนะครับ แบบปกติธรรมดาที่เป็นแบบบัสเดียวเบรกเกอร์เดียวเป็นระบบพื้นฐานทั่วไประบบในระบบที่เราใช้งานไฟฟ้าทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไฟเข้ามาผ่านหนึ่งเบรกเกอร์ถูกไหมครับแต่ละสายสายไฟแต่ละเส้นที่เราโยงไปใช้งานใช่ไหมในแต่ละจุดนะครับ ในในสมมติฟลอร์เนี้ยชั้นเนี้ยของอาคารหลังเนี้ยชั้นเนี้ยก็เข้ามาจะต้องมีเบรกเกอร์หนึ่งตัว ถูกไหมครับเบรกเกอร์หนึ่งตัวสำหรับสายอินคัมมิ่งแล้วก็สายไฟฟีเดอร์แต่ละฟีเดอร์ฟีเดอร์เนี่ยก็จะมีเบรกเกอร์หนึ่งเบรกเกอร์ถูกไหมครับโหนดที่ต่อร่วมกันก็มีอยู่1โหนดนะครับ เป็นบัสบาร์ใช่ไหมครับ อยู่ 1 บัสนะครับถัดมานะครับเป็นแบบบัสคู่มีบัส 2 บัสแต่เบรกเกอร์หนึ่งนะครับนั้นมันจะมีโหนดอยู่ 2 โหนดมีบัสบาร์อยู่2 ชุด นะครับแต่แต่ละฟีดเดอร์มีเบรกเกอร์เดียวเหมือนเดิมนะมีเบรกเกอร์เดียวเหมือนเดิม เสร็จแล้วอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าบัสคู่เบรกเกอร์คู่ บัสคู่ก็คือมีบัสสองบัสนะครับ แล้วแต่ละฟีดเดอร์เนี่ยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์สองตัวนะครับ ที่ใช้ในการควบคุมฟีดเดอร์นั้น หรือสายส่งแต่ละเส้นเนี่ยจะต่อเข้ามาที่เบรกเกอร์สองตัวนะครับแล้วก็มีแบบ1เบรกเกอร์ครึ่งนะครับ1เบรกเกอร์ครึ่ง หรือเราเรียกว่าเบรกเกอร์แอนด์ฮาฟนะครับ นะแล้วก็มีแบบวงแหวนนะครับ เป็นริงบัสนะครับ มาดูทีละแบบนะแบบแรกนะครับ แบบบัสเดียวเบเกอร์เดียวนะครับ แบบที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบธรรมดานั่นเองนะครับ แบบสกีมปกติก็คือมีฟีดฟีดเดอร์เข้ามาก็ผ่านเบเกอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับฟีดเดอร์เข้าหรือออกก็แล้วแต่ในแต่ละโหนดนะครับ ความแตกต่างของระบบไฟฟ้ากำลังต่างจากระบบดิสติบิวชันหรือระบบใช้งานนะครับเพราะว่ามันการไหลของกำลังงานไฟฟ้าเนี่ย ปกติแล้วถ้าเราวาดรูปนะครับ ลักษณะแบบนี้เราอาจจะวาดเป็นทำนองว่าถ้าเรามีแค่ in 1 incoming นะครับ ถ้าเรามี 1 incoming กับหลายๆ แล้วก็หลายๆ outgoing คือทำนองไหนเข้ามาก็จะมีเบรกเกอร์หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ขาออกหลายๆ ตัวโอเคไหมครับ อันนี้ระบบ distribution ถูกไหมนี่คือเหมือนกันนะครับ ตามสก e เมติกก็เหมือนกันนะครับ แต่ว่าในระบบ power system ในระบบที่เป็นโครงข่ายเนี่ยมันอาจจะไหลเข้ามา 2 เส้นออก 1 เส้นก็ได้ จริงไหมนะครับ มันเป็นโหนดโหนดหนึ่งที่อยู่ในระบบโครงข่ายนะครับ แบบนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับ ข้อดีของแบบนี้นะครับ ก็คือว่าเป็นการจัดวางที่เรียบง่ายนะครับ เรียบง่ายที่สุดแล้วก็มัก แล้วมีการลงทุนต่ำถูกไหมแบบง่ายๆ ธรรมดาธรรมดานะครับ ก็คือเท่าที่จำเป็นก็มีแค่นี้แหละนะครับ อันนี้คือมีเท่าที่จำเป็นนะครับ แล้วก็มีระบบป้องกันไปนะครับ แต่ข้อเสียของแบบนี้นะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะซ่อมบารุงเบรกเกอร์ เราจะต้องปลดสายที่ต่ออยู่กับเบรกเกอร์นั้นออก หมายความว่าวงจรนั้นจะต้องหยุดทำงานนะครับ ยกตัวอย่างถ้าเราจะเมนเทนแนนเบรกเกอร์ตัวนี้ เป็นไงครับฟีดเดอร์เส้นนี้เป็นไงต้องตัดไฟใช่ไหมหยุดใช้งานนะครับ อันนี้คืออย่างแรกนะครับที่เราต้องยอมนะครับ อันที่สองถ้าเราจะซ่อมบำรุงบัสนะครับ จะต้องทำการตัดวงจรที่ต่ออยู่กับบัสนั้นทั้งหมดนะครับ ต่อตัดวงจรที่ต่ออยู่กับบัสนั้นทั้งหมดซ่อมบำรุงบัสก็อย่างเช่นนะครับ เราอาจจะมีการขยายระบบนะมีต่อไปอาสายส่งเส้นใหม่ก่อสร้างเกิดขึ้นนะครับ ถ้าเราจุดเวลาที่เราจะจ้ำเข้ามาในบัสเป็นไงครับเราจะคอนเน็กเข้ามาใช่ไหมครับมีการเมนเทนแนนซ์บัตเราจะจะทำจะเปลี่ยน ลูกถ้วยของบัส อะไรพวกนี้นะครับถ้าอะไรที่ต้องเข้าไปยุ่งกับบัสเป็นไงครับ เราต้องปลดไฟที่บัสทั้งหมดใช่ไหมหมายความว่าเราต้องปลดฟีดเดอร์เนี่ยทุกฟีดเดอร์เลยที่ต่อกับบัสนั้น หมายความว่าโหนดนั้นต้องชัดดาวลงไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นสับสเตชันที่มีแค่แค่โหนดนี้โหนดเดียว บัสนั้นบัสเดียวเนี่ยสับสเตชันนั้นต้องหยุดนะครับเราต้องวางแผนดีๆนะเอาไฟจากที่อื่นให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมครับ แล้วค่อยดำเนินการนะครับงั้นในส่วนนี้ก็จะเป็น การซ่อมบำรุงบัส ก็จะต้องตัดวงจรที่ต่ออยู่กับบัสนั้นทั้งหมด เห็นไหมครับ หลักๆกก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับทีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับ การที่เราจะต้องมา ชัดดาวสับสเตชันนะครับเวลาที่เราเมนเทนแนนซ์เวลาเราซ่อมบำรุงใช่ไหมทำอะไรที่เกี่ยวกับบัสเกิดขึ้นนะครับ เขาก็จะมีสกีมนะครับสร้างบัส เผื่อไว้บัสหนึ่งเราเรียกว่า transfer bus ก็จะเป็น การจัดบัสในรูปแบบที่2นะในรูปแบบที่2 ก็คือเราเรียกว่าแบบบัสคู่เบรกเกอร์เดี่ยว 2 บัส ก็คือมีบัตร2บัตรนะครับ แต่ยังเป็นซิงเกิลเบรกเกอร์ซิงเกิลเบรกเกอร์ก็คือว่านะซิงเกิลเบรกเกอร์ก็คือว่าในฟีเดอร์หนึ่งนะในฟีเดอร์หนึ่งเนี่ยจะมีเบรกเกอร์ควบคุมอยู่ 1 ตัวเห็นไหมครับ1ตัว นะครับ แบบนี้เราก็ยังคงใช้สกิตเบรกเกอร์ 1 ตัวอยู่ในฟีเดอร์ 1ดเดอร์นะ ครับ โดยที่การต่อไปที่ transfer bus นะ การที่จ u m บายพาสไป transfer bus เนี่ย เราผ่านเพียงแค่ disconnect switch นะ ครับ คราวที่ แล้วผมพูดถึงว่าเรา ต้อง มี circuit breaker แล้วเราต้องมี disconnect switch หัวท้าย circuit breaker เสมอ นะ ครับ ลองอย้อนกลับไปดูได้นะครับ อันนี้เราใช้แค่ disconnect switch นะครับ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลงทุนใช้ circuit breaker นะครับ อุปกรณ์ที่แพงที่สุดใน substation คิดว่าเป็นอะไรอ่าเบเกอร์ติดอันดับนะ แพงที่สุดคือหม้อแปลงใช่ไหมแพงที่สุดคือหม้อแปลงนะครับรองลงมาก็เซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นเองนะครับงั้นการที่เราหลีกเลี่ยงนะครับสกิตเบเกอร์ใช้เท่าที่จำเป็นได้ อย่างนี้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาในการก่อสร้างทรานเฟอร์บัสเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่จำเป็นที่ต้องใช้เบเกอร์เยอะนะครับ แบบนี้คืออะไรครับเราจะแก้ปัญหาไหน เวลาที่เราจะจะเมนเทนแนนต์บัสเนี่ยเราจะทรานเฟอร์นะครับ ขอโทษนะครับ เราเมนเทนแนนต์บัตรเรายังทำไม่ได้ เราเมนเทนแนนต์เซอร์กิตเบเกอร์นะครับแต่ละตัวเนี่ยเราจะทานเฟอร์นะครับเราจะทานเฟอร์ไอฟีเดอร์นั้นเนี่ยไปใช้ทานเฟอร์บัตรได้นะครับยกตัวอย่างเราจะซ่อมบำรุงเซอร์กิตเบเกอร์ตัวนี้นะครับแทนที่เราจะต้องปลดฟีเดอร์นี้นะครับเราย้ายนะครับเราย้ายฟีเดอร์นี้มาต่อที่ทานเฟอร์บัตรแล้วเราก็ใช้ทายเบเกอร์นะครับใช้ทายเบเกอร์แทนเบเกอร์ที่เราจะเมนเทนแนนต์ เราจะเมนเทนแนนต์เบเกอร์ทีละหนึ่งตัวใช่ไหมทำเสร็จแล้วก็เราจะทำอีกตัวหนึ่งเป็นไงครับ แล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับปลดนะครับ เอาฟีดเดอร์ถัดตัวเราที่เราจะเมนเทนเบเกอร์ที่เราจะเมนเทนแนนต์เอาฟีดเดอร์นั้นนะครับ ไปใช้ทายเบเกอร์แทนเห็นไหมครับทำทีละตัวทีละตัวทีละตัวได้ถูกไหมครับ แต่เราไม่สามารถที่จะเมนเทนแนนต์บัสโดยไม่ดับไฟได้ เพราะอะไรครับ ถ้าเราย้ายฟีดเดอร์ทุกฟีดเดอร์ไป transfer บัสเกิดอะไรขึ้นครับ ทำงานได้ไหม มันจะมีแค่ disconnect switch เห็นไหมครับ ซึ่งการโอเปเรตนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ในการสับตอนที่มีไฟจริงไหม ถูกไหมครับ แล้วมันก็ไม่มีการ protection ด้วย ไม่มีอะไรไปตัดวงจรถ้ามีปัญหา โอเคไหมครับงั้นการทำแบบนี้มีเมนกับทานเฟอร์เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการหยุดฟีดเดอร์ตอนที่เราจะ maintenance breaker นะ แบบนี้เราก็ maintenance breaker ได้ใช่ไหม โดยที่ไม่มีผลต่อ ต่อการทำงานมากนักนะครับจัดจัดสกีมดี ๆ เข้าไปเมนเทนแนนทีละตัวนะครับ ใช้ทายเบเกอร์นะครับเป็นตัวแทนของเบเกอร์แต่ละตัวแต่ละตัวได้ทีละตัวนะครับอันลักษณะตัวนี้นะครับสภาวะปกติเมนบัสจะเป็นบัสที่มีแรงดันแต่ทานเฟอร์จะไม่มีแรงดันไฟฟ้านะครับการจัดวางแบบนี้นะถอดเบเกอร์ไปซ่อมได้นะครับ โดยยังต่อวงจรอยู่นะครับโดยใช้ทานเฟอร์บัสนะครับแล้วก็ใช้เบเกอร์ที่เรียกว่าทายเบเกอร์นะครับแทน เบเกอร์ที่เราจะเมนเทนแนนต์นะครับตัวท้ายเบเกอร์ก็ทำหน้าที่แทนเบเกอร์ของสายส่งนะครับ สามารถซ่อมบำรุงได้ทีละหนึ่งเบรกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นไงครับการเมนเทนแนนต์บัสนะครับทำไม่ได้นะครับ ต้องตัดไฟนะครับนั้นอยากจะเมนเทนแนนต์บัสได้โดยที่ยังต่อใช้งานระบบอยู่นะครับโดยที่ยังต่อใช้งานระบบอยู่ก็เป็นยังไงอยากเมนเทนแนนต์ บัสได้โดยยังต่อใช้งานระบบอยู่ เราก็เปลี่ยนเปลี่ยน disconnect switch นะครับ ที่ต่อไปทา transfer bus เนี่ยเป็น circuit breaker ซะ จริงไหมอย่างเงี้ยก็ได้เลยเราย้ายทั้งหมดไปที่ transfer bus ได้เลยนะครับ พอต่อแบบนี้ปั๊บ transfer bus กับ main bus เป็นไง ศักดิ์ศรีเท่ากันละมีค่าเท่ากันทุกประการเลยใช่ไหม transfer bus กับ main bus เนี่ยเหมือนกันเลยคราวนี้ก็บางครั้งก็เรียกไม่เรียก transfer กับ main ละ เป็นบัตรหนึ่งกับบัตรสองเพราะเราจะใช้บัตรไหนก็ได้ละ มีค่าเท่ากัน เราย้ายทั้งหมดไปทำงานที่บัตรสองไปไง เราหยุดบัตรหนึ่งได้เลยไหม ปิดบัตรหนึ่งได้ เราย้ายมาทำงานบัตรหนึ่งแล้วก็ปิดบัตรสองได้ เราจะเมนเทนเนนต์เบรกเกอร์ตัวไหน แล้วก็ย้ายด้วยไปใช้เบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งได้เลยไหม ได้นะครับ แบบนี้ยืดหยุ่นมากเลย เห็นไหมครับ ยืดหยุ่นมากเลยเราจะซ่อมบำรุงเบรกเกอร์ตัวไหนก็ได้ เราจะเอาไฟเชื่อมเข้าบัตรไหน จะซ่อมบัตรไหน จะเปลี่ยนอะไรที่บัตรไหนก็ทำได้นะครับ โดยที่ สถานี นั้นยังจ่ายไฟได้อยู่ใช่ไหมยังจ่ายไฟได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีทายเบเกอร์นะครับมาเพิ่มความ ยืด หยุ่นอีกนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ยืดหยุ่นมาก นะ ครับ แต่ว่าเป็น ไงลงทุนเหมือนมี2งเบิ้ลเลยใช่ไหมสับเซชันสองอัน่ะในอันเดียวนะครับ ทุกอย่างเป็น 2 เท่าหมดนะครับบัสเป็น2 สถานีเบรกเกอร์นะครับก็จะมีเป็น2 เท่านะครับดิสคอนเน็กซ์สวิตก็เป็น 2 เท่านะครับเพราะฉะนั้น ลักษณะนี้ก็จะลงทุนเยอะนะครับ อันนี้ก็คือแบบ two bus two breaker นะครับ หรืออาจจะเรียกว่า double bus double breaker นะเป็นแบบบัสคู่เบเกอร์คู่นะครับงั้นการจัดบัตรแบบนี้นะครับ เราแยกบัสใดบัตหนึ่งหรือเบรกเกอร์ที่บัสใดบัตหนึ่งออกได้โดยที่ยังทำงานได้อยู่นะครับ สถานีนี้ยังทำงานได้อยู่ การจัดบัตรแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับ แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับ แล้วก็ต้องการจำนวนเบเกอร์เป็น 2 เท่าของจำนวนสายส่งเลยนะครับหรือว่าจำนวน 2 เท่าของของจำนวนหม้อแปลงที่ต่ออยู่ในในสถานีนั้นนะครับโอเคทีนี้อันนี้ยืดหยุ่นนะครับ แต่มันมีราคาสูงใช่ไหมเขาก็เลยมีสกีมอีกแบบหนึ่งนะครับ เราเรียกว่าเป็นแบบ1เบรกเกอร์ครึ่งเบรกเกอร์แอนด์ฮาฟนะครับการต่อแบบนี้นะครับจะมีบัสนะครับสองบัส เหมือนกันนะครับแต่แทนที่เราจะใช้ 1ฟีดเดอร์2เบรกเกอร์ใช่ไหมจำได้ไหม1ฟีดเดอร์ต่อเข้ากับ2เบรกเกอร์เนี่ยเราเอา1ฟีดเดอร์นะครับ1เบรกเกอร์แล้วเอาเบรกเกอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเอาเบรกเกอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมาแชร์กันใช้เห็นไหมครับเอาเบรกเกอร์ตัวหนึ่งมาแชร์กันใช้มันแทนที่1ฟีดเดอร์นะครับ1ฟีดเดอร์จะใช้2เบรกเกอร์มันกลายเป็น2ฟีดเดอร์เป็นไงครับ2ฟีดเดอร์นะครับใช้ 3เบรกเกอร์ใช่ไหมสองฟีดเดอร์ใช้3เบรกเกอร์งั้น2เบรกเกอร์ใช้3เบรกเกอร์มันก็ตัวหนึ่งเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งใช้1 ครึ่งใช่ไหมตัวฟีดเดอร์หนึ่งเนี่ยใช้1 ครึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเบรกเกอร์ครึ่งนะครับหเบรกเกอร์ครึ่งหรือเบรกเกอร์แอนด์ฮาฟเบรกเกอร์ใช่ไหมครับก็ตามรูปนี้นะครับถ้าไปดูหนังสือบางเล่มนะครับเขาอาจจะวาดรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะได้ไม่งงนะครับเขาอาจจะวาดรูปลักษณะทำนองนี้ อาจจะมีบัสอาจจะมีบัสนะครับ แล้วเขาก็ใส่เบเกอร์สามตัวเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับ อย่างนี้นะครับถูกไหมแล้วเขาก็ต่อมา เป็นสายเส้นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือบางทีเขาก็ลากแบบนี้นะครับ เคยเห็นใช่ไหมอย่างนี้เคยเห็นไหม นะครับ บางบางอ่านตำราบางเล่มเขาก็วาดทำนองนี้นะครับ ก็คือเป็นรูปแบบนี้ ก็คือรูปเดียวกันกับกับที่ผมวาดนะครับ แค่เขาเรียงเบเกอร์คนละรูปแบบนะครับเอามาเรียงตอนวาดรูปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับนั้นแบบนี้ก็ฟีดเดอร์หนึ่งก็ใช้1เบเกอร์ครึ่งเหมือนกัน เห็นไหมฮะนะครับ อย่างนี้มี4สายส่ง 4 เส้นใช่ไหมหรือมีสายส่งกับหม้อแปลงรวมกันแล้ว4อ่ะนะครับที่ที่ต่ออยู่นะครับ ก็ฟีดไปสายส่ง ฟีดไปสายส่ง ฟีดไปหม้อแปลง ฟีดไปหม้อแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับ สกีมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ ผมเรียงเป็นรูปอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นว่ามันชี้ลงมาชี้ลงมานะครับ การจัดเบรกเกอร์แบบนี้นะครับ การจัดเบรกเกอร์แบบนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นนะเทียบเคียงเทียบเคียงดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์เลยแบบแพงๆเนี่ยเทียบเคียงแบบแพงๆเลยนะครับ เทียบเคียงกัน เลย เราสามารถเมนเทนแนนต์เบเกอร์ได้ทีละตัวได้เราเมนเทนแนนต์บัสได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะต้องซับซ้อนกว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยย้ายก็ย้ายใช่ไหมเห็นเห็นชัดๆใช่ไหมย้ายไปย้ายมาเนี่ยเห็นชัด ๆ เลยแต่แบบไอแบบเบเกอร์แอนด์ฮาร์เนี่ยเราทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการมันอาการการจัดสกีมเนี่ยใช้ตัวไหนปลดตัวไหนใช้ตัวไหนปลดตัวไหนเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าแค่นั้นเองในการเลือกใช้ ช่ไหมครับในการเลือกใช้ยกตัวอย่าง ถ้าเราอยาก m a i เนน n น n ซ e circuit b r เกอร์ตัวนี้ทำไงครับเราอยาก m a i เนน n น n ซ e circuit b r เกอร์ตัวนี้เป็นไงครับ เราก็ใช้ฟีดเดอร์เนี้ยฟีดเดอร์ที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยผ่าน circuit b r เกอร์ตัวนี้ จริงไหมแทนได้นะครับมันก็ยังมี circuit b r เกอร์คุมอยู่ใช่ไหมส่วนไอ้ตัวนี้เป็นไงครับก็ยังมี circuit b r เกอร์คุมมันเหมือนกันนะครับเหมือนกับตรงนี้กลายเป็นโหนดโหนดหนึ่งนะก็สามารถที่จะ m a i เนน n น n ซ e circuit b r เกอร์ตัวนี้ได้เหมือนกัน เห็นไหมฮะ ทีละเส้นนะครับ ในขณะที่ถ้าเราจะ maintenance bus เป็นไงครับ bus 1นะครับเราก็ปลดพกเกจเบรกเกอร์ตัวนี้กับตัวนี้ออก กับ bus 1ตัวนี้ออกใช่ไหมครับ bus 1ก็จะว่างนะครับ ก็จะไม่มีไฟใช่ไหมทุกฟีดเดอร์ทุกฟีดเดอร์ก็ยังมีเซอร์กิตเบรกเกอร์คุมอยู่เหมือนกัน ใช่ไหมครับงั้นเรามีเทนเนนต์บัตร2ก็ทำในทำนองเดียวกันนะครับ เรามีเทนเนนต์เบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็ทำในทำนองเดียวกัน เห็นไหมครับ เบรกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปทำงานได้นะครับโดยจัดสกีมดีๆ นะครับ แต่แบบนี้เห็นไหมครับมันจะมันจะยุ่งยากกว่านิดหนึ่งนะครับในการในการจัดสกีมเท่านั้นเองนะครับงั้นการจัดบัตรแบบนี้ก็จะนิยมมากนะครับ เพราะว่ามันประหยัดค่าเซอร์กิตเบเกอร์ใช่ไหมโดยที่เรายังทำงานได้อยู่เหมือนกันนะครับใกล้ใกล้เคียงกับดับเบิลบัตดับเบิลเบเกอร์เลยแต่ประหยัดเบเกอร์ไปเท่าไหร่ครับครึ่งตัวใช่ไหมตอน1ฟีเดอร์นะครับประหยัดไปครึ่งตัวนะครับงั้นแบบนี้ก็นิยมใช้ในระบบ Extra High Volt นะครับยืดหยุ่นสูงเทียบเคียงกับการจัดบัสคู่เบเกอร์คู่ นะเทียบเคียงกัน แต่ไม่ต้องใช้เบเกอร์เป็น 2 เท่านะครับเราใช้แค่ 1 เท่าครึ่งนะครับงั้นโดยทั่วไปบางทีเราต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ตัวผ่านเบเกอร์พาราเลลกันมาเนี่ย ก็ที่สับสเตชันของ power plant อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ ก็มีความสะดวกแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยนะครับ แบบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็คือเป็นแบบวงแหวนนะครับหรือแบบเป็นริงบัสนะครับเป็นริงบัสก็จะ อาจจะมีการใช้งานในอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ แบบนี้ก็มีความน่าเชื่อถือถือสูงเหมือนกันนะครับ แต่ถ้ามีการซ่อมบำรุงเบรกเกอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีการเนนเทนแนนเบรกเกอร์ตัวใดหนึ่งวงแหวนมันจะถูกแตกออกกลายเป็นเรเดียนทันทีเลย กลายเป็นแบบแขนงทันทีนะใช่ไหมวงแหวนถ้าเกิดมันไม่เชื่อมกัน ถ้ามันไม่เป็นลูมปิดเป็นไงครับมันก็กลายเป็นเส้นตรงถูกไหมครับมันจะกลายเป็นแบบแรกทันทีเหมือนเหมือนกับแบบแรกนะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ ตอนที่เมนเทนแนนนะครับ แล้วเกิด ฟอลขึ้นเนี่ย ตอนนั้นไฟจะดับนะครับทำนองนั้นนะครับ ก็จะ กลาย เป็น แบบเรเดียน ซึ่งความเชื่อ ถือได้ก็จะต่ำลงนะครับ ทีนี้มาดูหัวข้อ 1.3 นะ ครับ 1.3 ต่อ นะ ครับ เป็นเรื่องสาเหตุและสถิติในการเกิดความผิดพลาดในระบบไฟฟ้า นะ ครับ วิชานี้พูดถึงการป้องกัน งั้นเราก็จะพูดถึงว่าความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยมี รูปแบบไหนได้บ้างนะครับ อุปกรณ์ป้องกันนะครับมีความสำคัญมากต่อระบบไฟฟ้า เนื่องจากตัวมันเองเนี่ยใช้ป้องกันความเสียหายที่มีต่ออุปกรณ์ลองนึกภาพการป้องกันเนี่ยเราป้องกันเพื่ออะไรเราป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกไหมแต่สิ่งผิดปกติมันเกิดขึ้น มันเกิดผิดปกติขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเราอาจจะป้องกันตรงนั้นไม่ได้แต่เราป้องกันตัวอุปกรณ์ได้เมื่อเกิดสิ่งนั้นเหล่าเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเกิดสมมติเกิดแรงดันเกินนะเกิดฟ้าผ่าแรงดันเกิน จนมันวาบไฟตามผิวลูกถ้วยใช่ไหมแฟลตข้ามผิวลูกถ้วยถูกไหมอุปกรณ์นี้ก็ต้องมองเห็นเป็นอะไรครับ ต้องมองเห็นเป็นช็อตเซอร์กิตนะมองเห็นเป็นช็อตเซอร์กิตสั่งตัดนะหรือว่ามอเตอร์ถูกล็อกถูกล็อกโรเตอร์เป็นไงครับ ร้อนถูกไหมครับร้อนมอเตอร์จะไหมอุปกรณ์นี้ก็ไม่ครับอุปกรณ์นี้ก็สั่งตัดนะครับงั้นการป้องกันเกือบจะทั้งหมดเลยเป็นการไงครับ ถ้าไม่อารามก็ตัดวงจร ใช่ไหมอารามถ้าเกิดยังไม่ร้ายแรงอารามนะครับ ถ้ามันชัดๆเลยว่าร้ายแรงเช่นรัดวงจรเกิดช็อตเซอร์กิตนะครับมันก็คือการตัดแยกเอาส่วนที่มีปัญหาออกไป นั่นคือเรารักษาอุปกรณ์ไว้ก่อน จริงไหมเรารักษาอุปกรณ์นั้นไว้ก่อน คือตัดมันออกไปจากระบบใช่ไหมพอมันไม่มีไฟเนี่ยส่วนที่มันรัดวงจรมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ไม่มีแหล่งแหล่งจ่ายไฟให้มันไปรัดวงจรนี่ใช่ไหมครับนั้น การป้องกันเนี่ยก็จะเน้นไปทางการความเสียหายที่เกิดต่ออุปกรณ์นะครับเห็นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เช่นลัดวงจรเกิดแรงดันกระชากนะครับเกิดความผิดปกติอื่น ๆนะครับ นั้นโดยปกติการป้องกันเนี่ยเป็นการตัดแยกอุปกรณ์ที่มีปัญหาเนี่ยออกไป ก่อนที่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นนะครับ ก่อนที่ความเสียหายมันจะร้ายแรงมากขึ้น หรือก่อนที่ความเสียหายมันจะไปกระทบกระเทือนส่วนอื่นๆนะครับ การแยกอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังเมื่อเกิดลัดวงจรขึ้นเป็นไงครับ การตัดวงจรของระบบนี้นะครับ เมื่อไหร่ที่คอนเฟิร์มว่ามีปัญหานะครับ ต้องตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ การลัดวงจรตัดให้เร็วที่สุดคราวที่แล้วผมพูดเรื่องอะไรครับ ไอตัวระบบ protection เนี่ยมันจะต้องเป็นอิสระ มีความเป็นอิสระ independent ออกมาจากระบบ control นะครับ ไม่ใช่พอฟอลปุ๊บ ต้องรอโอ้ฟอลแล้วนะ อย่างนั้นอย่างนี้โอเปอเรเตอร์ต้องมาดูคอนเฟิร์อะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องทำงานได้เลยใช่ไหมมันต้องทำงานได้เลยนะครับ มีปัญหามันอิสระนะครับ เมื่อไหร่ที่มันเห็นแล้วนะครับ priority ของมันถ้ามันเห็นแล้วว่า f อลมันมีอำนาจ เราต้องต่อวงจรให้มันมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งตัดเลยนะไม่ต้องไปขึ้นกับใครอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่การตัดวงจรเร็วๆเป็นไงครับต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของอะไรครับ ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของ ความเหมาะสมด้วย มีคุณสมบัติในการคัดสรรเขาเรียกมี selectivity นะครับ ไม่ใช่ว่าผมทำยกตัวอย่างผมเอาสายไฟ ผมมาลัดวงจรที่ปลั๊กไฟในห้องเนี้ย ผมเอาสายไฟมาผมลัดวงจรที่ปลั๊กไฟ จิ้มเคยปับ๊บ ปรากฏว่าเมนสกิตเบเกอร์ทั้งอาคารตัดเลยอย่างเงี้ย ป้องกันไง เร็วที่สุดไง ดีไหม ก็ไม่ใช่ถูกไหมครับ หรือลัดวงจร ลัดวงจรที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพมันทิปไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับงั้นการทำงานให้เร็วนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการคัดแยกที่ถูกต้องนะครับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจะพูดถึงในวิชานี้นะว่าเราจะจัดยังไง มันทำยังไงมันถึงตัดก่อนหลังกันนะมันรู้ได้ยังไง มันวัดจากอะไรใช่ไหมทำไมเราามันวัดจากกระแส มันใช้อะไรเป็นสแตนดาร์ดว่ากระแสเท่านี้ทริปตัวนี้จะทริปตัวนี้จะเท่าทริปมันจะดีเลย์ไทม์กันเท่าไหร่ ใช่ไหมมาตรฐานเขาบอกว่าเท่าไหร่ เราจะเซตยังไงนะครับ เราจะเซตยังไงให้ให้แต่ละตัวเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันนะครับ อันนี้ก็จะมีเนื้อหานี้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ มีใครทำงานด้านนี้อยู่ไหมภาคภาคเสาร์อาทิตย์มีไหมใครทำด้าน protection อยู่มีไหมรีเลโคมีไหมดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังต้องไวนะครับ ที่จะตรวจเจอความผิดปกตินะครับ แล้วก็ตัดแยกอุปกรณ์ที่มันมีปัญหาออกอย่างเหมาะสมนะครับ ออกอย่างเหมาะสมนะครับ ในปัจจุบันนะครับ อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำงานโดยระบบอัตโนมัติที่ตรวจจับความผิดปกติ แล้วก็ส่งสัญญาณไปตัดวงจรออกนะครับ สิ่งที่จะทำหน้าที่ตัดวงจรก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมคือตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ โดยไม่ต้องรอคำสั่งนะครับ จากผู้ควบคุมมันทำหน้าที่ตัดเลยนะครับนั้นตัดเร็วไปอาจจะไม่ดี ช้าไปก็ไม่ดีอีกใช่ไหม ช้าไปก็ไม่ดีนะครับมันจะเราต้องดูความเหมาะสมนะครับของอระบบที่เราป้องกันด้วยนะครับ ชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้เราเรียกว่าระบบป้องกันนะครับ protection system protection system นะครับหรือตัว protective equipment นะครับคือตัว protective equipment นั่นเอง การเกิดความผิดปกติในระบบนะครับ อาจจะเกิดลัดวงจรแล้วอยากจะเกิดโอเพนเซอร์กิตก็ได้นะครับก็ถือว่าผิดปกติใช่ไหมส่วนใหญ่ผิดปกติ แต่การเกิดความผิดปกติเกิดวงจรในการเปิดวงจรนี้เกิดไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับอย่างเช่นสายส่งมันขาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตามมาด้วยการลัดวงจรลงดินอย่างนี้ใช่ไหมหรือมันไปพลาดกันก็เป็นลัดวงจรลายทูลายนะครับหรือการเกิดเปิดวงจรเฟดมาไม่ครบนะครับเฟดมาไม่ครบในมอเตอร์เป็นไงครับอันตรายมากใช่ไหมมาจ่าย จ่ายมาไม่ครบเฟสมอเตอร์อันตรายมากนะมันก็จะเกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับการไวเบรชันการพวกนี้หรือว่ามันจะดึงกระแสเข้าไปมาก จนมันโอเวอร์โหลดโอเวอร์ฮีทนะครับตัวโอเวอร์โหลดเพ t e c ชั่นก็ตัดวงจรแทนได้ ก็จะทำหน้าที่นี้สอก็จะทำหน้าที่นี้มามามาทดแทนเหมือนกัน แต่เราก็จะมีเฟสโปรเทคชันเหมือนกันใช่ไหมในในบางที่นะครับในบางอุปกรณ์นะครับนั้นการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอโอเพนเซอร์กิตแล้วเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายในลักษณะที่ อุปกรณ์ที่ตรวจจับความร้อนหรือตรวจจับกระแสเนี่ย มันก็จะ protection ซ้อนอีกทีแบ็กอัพได้อีกทีหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากรอให้ไปถึงตรงนั้น ให้ไปเกิด overheat ก่อนแล้วค่อยตัดเนี่ยนะครับ ตัวโวลเตจรีเลย์ก็ทำหน้าที่นี้แทนได้นะทำหน้าที่นี้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ใช่ไหมเหมือนกันนะครับงั้นในแง่ความเสียหายแล้วเนี่ยที่มีต่อระบบในการลัดวงจรจะมีมากกว่านะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเน้นการป้องกันการลัดวงจรนะครับใน ในไอ้บทวิชานี้นะครับ ถ้ารัดวงจรแล้วไม่ตัด ถ้ารัดวงจรแล้วไม่ตัดนะครับ ตัดเร็วไปก็ไม่ดีใช่ไหมแต่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ตัดนิดนึงใช่ไหมถ้ารัดแล้วไม่ตัดเป็นไงครับ ผลต่างๆที่ตามมานะครับ เยอะแยะเลยนะครับ ถ้าเราตัดช้านะ ตัดได้ไม่เร็วนะ ไม่ตัดไม่เป็นไรนะครับ ถ้าไม่ตัดแต่ว่าตัดได้ไม่เร็วนะครับ อาจจะเกิดปัญหา stability กับระบบได้ นะครับ ถ้ามีเจเนเรเตอร์อยู่ นะในระบบ power system นะครับ รัดวงจรแล้วเราทริปช้าเกินไป ถ้าตอนนั้นมีเจเนเรเตอร์อยู่แล้วเจเนเรเตอร์อาจจะเสียเสถียรภาพไป เพราะว่าจังหวะที่มันกระชาก ตอนนี้ มันกระชากแรงกระแสออกไปชากกำลังงาน เอาไว้ตอนที่เกิด ฟอลเนี่ยมันดึงกำลังงานเอาไว้อย่างกระทันหันนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดวงจรไม่ไปตอนที่มันแอคซิเลเรตขึ้นไปด้วยความด้วยด้วยความเร่งนะครับแอคซิเลเรตไอตัวโรเตอร์กำลังหมุนอยู่ใช่ไหมครับเวลารัดวงจรมุม power angle ต้องกลางออกมากขึ้นนะครับ เรียน ในแมชชีนพอจำได้ไหมคุ้นคุ้นไหมซิงโครนัสแมชชีนว่าจะกลางออกมาขึ้นจังหวะที่กลางออกด้วยความเร็วสูงเกินไปเป็นไงครับมันสลิปไปเลยนะครับ มันหลุดสมดุลไปเลยก็ได้ ถ้าเราตัดช้าเกินไป ถ้าเราตัดได้ทันเองครับมันกำลังกลางออกมาแล้วเข้าสู่สมดุลใหม่ ใช่ไหมเข้าสู่สมดุลใหม่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเรียนกันท้ายๆวิชา EG 4 5 2ถ้าใครเคยเรียนนะถ้าใครจะลง 4 5 2 ก็จะมีเรื่องนี้เกี่ยวข้องนะครับ อาจจะเกิดความเสียหายนะครับ จากกระแสลัดวงจรนะครับหรือจะเกิดแรงดันตกนะครับ อุปกรณ์อาจจะมีการระเบิดได้นะครับในอุปกรณ์ที่มีฉนวนน้ำมันนะครับ พวกคาปาซิเตอร์พวกหม้อแปลงนะครับ ก็จจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับ หรือมันตัดช้าไปจนตัวอื่นตัดแทนนะครับ มันก็จะเกิดการลัดการตัดวงจรเป็นลูกโซ่ ใช่ไหมอาจจะเกิดทริปเขาเรียกว่าเป็นคาสเคดดิ้งทริปนะครับ ตัดเป็นลูกโซ่ไปนะครับอาจจะดับเป็นบริเวณกว้างกว่าที่ควรจะเป็นนะครับจำตอนเรื่องเกินเกิดเลยครับ black out นะครับ black out เกิดขึ้นที่เป็นข่าวตอนปีไหนปี 2003 ใช่ไหม2003 เลยนะเกิด black out ที่อเมริกามันหายไปซีกหนึ่งนะใช่ไหมดับเป็นวัน ๆ เลยนะครับอิตาลีนะครับอิตาลีก็ดับทั้งประเทศนะอิตาลีนี่ประชากรพอๆกับประเทศไทยนะห้าห้าหกสิบล้านคนได้นะครับ ดับทั้งประเทศนะดับไปเป็น 10 กว่าชั่วโมงนะสิชั่วโมงนะครับเรานึกภาพประเทศไทยถือว่าการไฟฟ้าเก่งนะเราไม่เคยเจอแบบอย่างนั้นมาก่อนเลยนะนะ มาเลนี่เฉียดเฉียดนะ มาเลตอนมีปัญหานี่เราก็เข้าไปช่วยคล้ายๆไปเริ่มต้นสตาร์ทอัพทีละโลง ถ้าเกิดมันดับทั้งประเทศขึ้นมาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเนี่ยมันกว่ามันจะเอาระบบขึ้นมาคืนได้เนี่ย มันจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตัวสับเซชันเองก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ เราก็ต้องหาอะไรที่มันสตาร์ทอัพขึ้นมาได้ โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานเริ่มต้นนะครับ อาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรบางอย่างได้น้ำด้วยแล้วก็ค่อยๆค่อย ๆจ่ายไฟให้กับสเตชันใกล้เคียงนะครับ แล้วค่อยๆลันมันขึ้นมาแล้วค่อยซิงซิงซิงกันเข้าไปนะครับ กว่าจะทำกลับมาเหมือนเดิมได้นี่ก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับ แต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีการ เขาเรียกเรายังไม่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสีเคียวมากนะครับสีเคียวมากแล้วก็มีมีระบบมีระบบที่สำรองไฟฟ้าอะไรที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ ลงทุนได้ได้ได้ดีมากนะครับ แต่การไฟฟ้าเขาพรีเซนต์เขาบอกว่าเขาใช้อยู่บนพื้นฐานของ n ลบหนึ่ง contingency คำว่า n ลบหนึ่งก็คือว่าสายส่งหายไปเส้นหนึ่ง ระบบจะไม่เป็นไร สายส่งตัดเส้นหนึ่งเวลาเขาซิมูเลชันนะครับเขาทำซิมูเลชันระบบเนี่ยสายส่งหายไปหนึ่งเส้นเนี่ยระบบจะยังเคลื่อนเข้าถูสู่สมดุลใหม่ได้ ใช่ไหมมีการโฟล์ใหม่นะมี power flow ในเส้นทางใหม่ มีผาดใหม่ แล้วก็จะกลับเข้าสู่สมดุลได้ นะครับ ประเทศที่เขาามีเขาเรียกมีมีเงินมากหน่อยนะประเทศพัฒนาแล้วลหะพวกฝรั่งเนี่ยนะเขาบอกเขาทำเอ็นลบสองหมายความว่าสายส่งก็ทริปพร้อมกัน 2 เส้นเนี่ย ระบบเขาจะยังไม่เป็นไรนะครับ แต่ปรากฏว่าไอ้ที่แบ็กเอาท์เนี่ย ประเทศร่ำรวยนั่นแหละปรากฏว่ามีปัญหาได้เหมือนกัน งั้นมันตอบไม่ได้หรอกนะครับ บางทีการซิมูเลชันทำได้ไม่ครบทุกเคสนะครับ บางเคสทำแล้วกำลังต้องตัด อย่างเช่น กรณีที่เกิดเนี่ยเขาเป็นเทนเนนพาวเวอร์แพลนนะครับ ที่ใหญ่มากอันหนึ่งเป็นนิวเคลียร์เขาเป็นเทนเนนนะครับ การซิมูเลชันบอกว่าการที่เขาปิด เพาแพนหนึ่งตัวแล้วเข้าไปเมนเทนแนนเนี่ยประเทศเขายังอยู่ได้ระบบยังอยู่ได้นะครับตัวอื่นยังจ่ายไฟได้อยู่นะครับก็จัดการดำเนินการนะครับแต่ตอนขณะที่ทำเนี่ยปรากฏว่าเกิดทริปสายส่งเส้นนั้นตอนที่ทำตรงนั้นพอดี คือถ้าเกิดฟอลตอนนั้นตอนที่เขาไม่ได้เมนเทนแนนมันก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเขาเมนเทนแนนแล้วไม่เกิดฟอลมันก็ไม่เป็นไรนะครับเที่ยวนี้เกิดมันหลายๆเด้งพร้อมกันนะครับเหมือนกับถูกกันแกล้งอะว่ายังไงจะต้องแบ็กเอาอะนะครับนั่นก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรา ควรจะระวังนะครับ มันเกี่ยวข้องกับระบบ protection ด้วย อันนี้เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมเกิดขึ้นมากน้อยก็เป็นค่าใช้จ่ายนี่หม้อแปลงที่ประเทศอังกฤษนะอังกฤษก็เคยเกิดปัญหาขึ้นนะครับลอนดอนดับไปครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงนะของเขาเมืองหลวงเขาใหญ่นะของเราถ้ากรุงเทพดับสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็แย่แล้วแย่แล้วเหมือนกันนะใช่ไหม ความเสียหายก็มากพอสมควร อันนี้ อันนี้เป็นในซับเซชันนะครับที่เกิดเพลิงไหม้นะเกิดเพลิงไหม้ อันนี้เป็นกรณีที่อาจจะเคยเห็นแล้วนะ อันนี้อยู่ใน YouTube ก็มีนะ อันนี้เป็นกรณีที่ลัดวงจรนะครับเบเกอร์ไม่ทำนะเบเกอร์ปกติมันจะมีเขาเรียกมีเบเกอร์เฟลรีเลย์มีเบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์เบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์ ตัดแล้วเบเกอร์มันทริปไม่ออกอ่ะ มันทริปไม่ออก นะครับ ปกติพอมันทริปไม่ออก เนี่ยเบเกอร์ตัวอื่นที่ล้อมรอบสเตชันนี้ต้องทริปอีกที อ่ะ ถูกไหม เขาเรียกว่าเป็นแบ็กอัพซ้อนเข้าไปเป็นรีโมทแบ็กอัพอีกทีนะครับนั้นต่อให้เราซ้อนแล้วซ้อนอีกนะครับ พยายามป้องกันอย่างดีนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ เมื่อกี้ใครดูทันเนี่ย มันมีจังหวะที่น้ำมันหม้อแปลงมันมันเป็นไอออกมาเลยใช่ไหมก่อนที่มันจะติดไฟอ่ะนะครับมันกลายเป็นเชื้อเพลิงมันกลายเป็นเชื้อเพลิงมาเลย นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวระบบ protection นะครับ มันไม่สามารถทำงานได้ทันเวลา นะครับ อันนี้ back up back out ไฟดับทางอิตาลีที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ เกิดเมื่อสักเกือบเกือบสิปีมาแล้วนะครับ เกือบเกือบสิปีดับข้ามคืนนะครับ ที่ทั้งประเทศ ทั้งประเทศนะทั้งประเทศนะไม่ใช่แค่เมืองเมืองเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็ คนก็ออกมากัน สมัยนั้นผมก็ทำคล้ายๆกับสนใจก็เก็บรูปรูปเก็บรวบรวมรูปที่อยู่ตามข่าวนะตามข่าวไว้ตั้งตั้งแต่นานมาแล้ว อันนี้คือรูปในข่าวในหนังสือพิมพ์ในอะไรของเขานะ อันนี้สถานีรถไฟฟ้าเห็นไหมครับสถานีรถไฟฟ้านะครับกลับบ้านไม่ได้นะไปทำงานไม่ได้นะมาเรียนหนังสือไม่ได้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหม ทีนี้มาดูเรื่องความผิดปกติในส่วนต่างๆของระบบไฟฟ้ากำลัง มันมีโอกาสเกิดผิดปกติอะไรได้บ้างนะครับ ผิดปกติได้หลายรูปแบบนะครับ ในสายส่งเนี่ยเกิดบ่อยสุดนะครับ เพราะว่าสายส่งส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่ทำไงครับแรงดันสูงสูงขึ้นไปนะร้อยสิบห้า kV ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะเป็นสายที่เราไม่ได้หุ้มฉนวน ใช่ไหมเป็นสายที่ไม่ได้หุ้มฉนวน เราจะใช้ลูกถ้วยในการซัพพอร์ตนะครับ ฉนวนของมันคืออะไร ชนวนของมันคืออากาศนั่นเองใช่ไหมระยะห่างที่มากพอมันก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วนะครับ อากาศเป็นชนวนใช่ไหมประมาณ1กิโลโวลต์ต่อ1 เซนติเมตรนะครับ งั้นถ้าเราแค่เซตระยะห่างให้มันมากพอมันก็เป็นชนวนละ ถูกไหมครับ คือตัวอากาศนั่นเองนะครับ แล้วก็ใช้ลูกถ้วยเป็นแกนซับพอร์ตเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดเกิดความผิดปกติเนี่ยเกิดในสายส่งได้มากนะครับ แล้วสายส่งส่วนใหญ่มันอยู่สูงด้วยใช่ไหมครับ อยู่สูงขึ้นไปมันการเกิดฟ้าผ่าการเกิดอะไรเนี่ย มันก็จะเกิดบ่อยนะครับ เกิดฟ้าผ่าเนี่ยต่อให้มันลงบนล่อฟ้า มันไม่ได้ลงบนสายส่ง แต่มันลงบนล่อฟ้าที่สายส่งเป็นไงครับ ที่สายส่งสมมุติว่า 500 กิโลโวลต์นะครับ แต่มันฟาดลงมา มันอาจจะเกินพันกิโลโวลต์ทำให้แรงดันตกข้อมลุกถ้วยเป็นไงครับ อาจจะเป็นพันกิโลโวลต์ได้นะอันก็เกิดมันเกิดเกิดตกลงมาหลายกิโลโวลต์นะครับแรงดันตกข้อมลุกถ้วยเป็นไงครับ มันแทนที่มันจะแฟลตแทนที่ไฟมันจะแฟลตจากจากสายนะ ไปลงทาวเวอร์นะ มันเอาจากทาวเวอร์มาลงสายมีภาพใช่ไหม เพราะตอนที่เกิดฟ้าผ่าเนี่ย แรงดันที่ตัวทาวเวอร์เองเป็นไงครับ สูงกว่าที่สายส่งอะ่ะถูกไหมครับ มันก็แฟดมาที่สายแทนเขาเรียกแบ็กแฟดโอเวอร์นะครับ แบบนี้มองเห็นเป็นช็อตเซอร์กิตและลายทูกราวใช่ไหม เกิดช็อตเซอร์กิตลายทูกราวนะครับ ก็เกิดเป็นฟอลละนะครับ สายเคเบิลใต้ดินนะครับ มีโอกาสเกิดน้อยนะครับหม้อแปลงนะก็บ่อยลงมานะครับ 10%เจเนเรเตอร์ไม่บ่อยนัก สวิตเกียร์นะครับ อยู่ที่ชุดสวิตเกียร์แล้วก็อยู่ที่ชุดป้องกันอุปกรณ์ควบคุมนะครับ อันนี้คือโอกาสเกิดความผิดปกตินะครับ แต่ที่อาจจะพอรู้คร่าวๆกันอยู่แล้วนะครับ ว่าเกิดแบบไหนมากสุดนะครับ เกิดแบบไหนมากสุดก็คือเกิดลัดวงจรลงดินนะครับ สายหนึ่งเส้นลงดินก็เรียกว่าซิงเกิลไลน์ถูกกล่าวนะครับ ซิงเกิลไลน์ถูกกล่าวอย่างที่ผมบอกนะครับ เกิดกิ่งไม้ไปพาดเกิดการแฟลตนะครับเกิดงูเกิดงูเลื้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมเกิดงูอะไรเงี้ยก็เกิดซิงเกิลไลน์ถูกกล่าวแล้วนะครับงั้นตรงส่วนนี้นะครับ บางครั้งเขาเรียกซิงเกิลไลน์ถูกกล่าว SLG นะอย่างนี้อาจจะย่อเป็น LL นะครับ อันนี้อาจจะเป็นดับเบิลไลน์ถูกกล่าวก็อาจจะเรียกว่าไลน์ทูไลน์ถูกกล่าวนะครับส่วนทีเฟดฟลก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกทีเฟดฟลนะครับ เกิดบ่อยสุดเลยนะครับ เกือบทั้งหมดของฟอลที่เกิดคือลัดวงจรลงดินลัดวงจรลงดินนะครับบ่อยลองลงมานะครับ แต่ห่างเลยนะครับ สถิติห่างมาก ก็คือเกิดลายทูลายแล้วก็ลายทูลายทูกาวสามเฟสช็อตหากันพร้อมกันทั้งสามเฟสเนี่ย เกิดยากสุดนะครับ เกิดยากสุดนะครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าไงครับ เกิดบ่อยสุดเป็นซิงเกิลไลน์ทูกาวรุนแรงที่สุดคือ 3เฟสใช่ไหม รุนแรงที่สุดคือ3เฟสเข้าไหมครับ อันนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดแล้วมันจะรุนแรงที่สุดอยู่แล้วเพราะอะไรครับสามเฟสพาดถึงกันอะใช่ไหมกระแสรัดวงจรนะครับ ถ้าเรียนในวิชา EG 452เนี่ย การวิเคราะห์เนี่ย เราจะเห็นเลยสมการมันก็สะท้อนอยู่แล้วแหละนะครับ เราคำนวณฟอสแบบ3เฟสเราจะได้กระแสรัดวงจรที่สูงที่สุดเข้าไหมครับ ตามตามทฤษฎีที่คำนวณอยู่แล้วนะครับ ส่วนการรัดวงจรลงดินก็จะ ไม่รุนแรงนะครับจะรุนแรงน้อยสุด แต่มันเป็นไปได้ในบางกรณีนะที่ซิงเกิลไลน์ทูกราวเนี่ยกระแสลัดวงจรเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวนะแล้วแต่กรณีนะครับ แล้วแต่เงื่อนไขของระบบรู้ขึ้นอยู่มันลัดวงจรจุดไหนด้วยนะครับงั้นเราก็แต่ถ้าเกิดพูดถึงหลักทั่วไปนะครับก็ลัดวงจรลงดินเกิดบ่อยสุดนะครับ อันค่ากระแสรัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับเวลาที่เราคำนวณจริงๆแล้ว เนื้อหาส่วนนี้วิชานี้จะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเนื้อหาพูดถึงโดยตรงนะเราจะพูดถึงอุปกรณ์ protection เป็นหลักเลยนะครับแต่ตรงนี้คล้ายๆ กับคาบเกี่ยวกันนิดนึงผมก็เลยพูดถึงนะครับเมื่อเกิดรัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยพฤติกรรมของกระแสรัดวงจรนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆ องค์ประกอบนะครับขึ้นอยู่กับแรงดันเหนี่ยวนำ ในตัวเจเนเรเตอร์ที่ต่ออยู่ในระบบทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับอิมพีแดนนะครับอิมพีแดนในการลัดวงจรนะครับที่ของโครงข่ายแล้วก็ที่จุดลัดวงจรนั้นถ้าเราคำนวณ ถ้าเราคำนวณส่วนใหญ่สแตนดาร์ดเขาแนะนำไงครับ ถ้าเราเรียนในวิชาออกแบบ เราจะไม่คำนวณลงในรายละเอียดที่เป็นสภาวะชั่วครู่ใช่ไหมสภาวะชั่วครู่หรือสภาวะ ทานเชียน ตอนเกิดรัดวงจรเป็นสภาวะยังไง สมดุลหรือว่าเป็นทานเชียน หรือเป็นเซติสเตตเป็นคงตัวแล้วหรือเป็นหรือเป็นทานเชียน เข้าใจความหมายของทานเชียนกับกับคงตัวไหมสภาวะชั่วครู่ กับสภาวะคงตัวถ้าเรียนอะไรเซอร์กิตเป็นไง ถ้ามีสับสวิตเป็นไงครับ ถ้ามีสับสวิตเมื่อไหร่เป็นไงทานเชียนใช่ไหม อยังไม่ชอบเลยสมัยเรียนผมก็เหมือนกันนะ แล้วสับสวิตเมื่อไหร่ทานเชียนถูกไหมการคำนวณนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมเป็นสมการที่มีดิฟใช่ไหมมีดิฟเฟอเรนเชียล เกิดขึ้นเลยมีดีบายดีทีอ่ะ เมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงตามเวลามีดีบายดีทีจริงไหมครับ อ่านั่นแหละครับก็สมัยผมเรียนผมก็ไม่ไม่ชอบเลยทานเกิดอย่างเงี้ยแต่การลัดวงจรเหมือนสับสวิตนะครับ จริงๆ แล้วพฤติกรรมมันเหมือนสับสวิตไหมถูกไหม สับเปี้ยงเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วในสายส่งในหม้อแปลงในอะไรมันคืออะไรครับ มันคือ L ใช่ไหมคือ RLC นั่นคือเราวิเคราะห์ให้ละเอียดเนี่ย คือเราสับสวิตใส่ RLC เอาความรู้ที่เรียนเซอร์กิตนี่แหละ มาคำนวณได้นะครับ แต่ในการทำงานจริงมานั่งทำอย่างนี้คงไม่ไหวอะถูกไหมอาจจะไม่ทำอย่างนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างถ้าเราหากระแสหากระแสรัดวงจร ถ้าเป็นวิชาออกแบบนะครับ มาตรฐานขาแนะนำไงครับ สมมติว่ามีสาย สามเส้นเราเลือกมานะครับ สายแต่ละเส้นก็จะมีความต้านทานมีอิมพีแดนซ์ข้างในใช่ไหมเราอยากรู้กระแสรัดวงจรตรงนี้เป็นเท่าไหร่ แล้วก็คำนวณใช่ไหมกระแสไอช็อตเซอร์กิตถูกไหมกระแสช็อตเซอร์กิตถ้าตามทฤษฎีกระแสช็อตเซอร์กิตคืออะไรครับตรงนี้เป็นแรงดันนะครับก็คือ v ส่วน z นะครับ แต่เป็น 3 เฟสก็จะเป็น v ส่วน รูทสามแซดอลนี่คือกระแสช็อตเซอร์กิตคร่าวๆใช่ไหมครับ ถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมันจะมีสภาวะทานเชียน ก็คือเป็นครับจังหวะเหมือนสับสวิตแล้วเป็นไงมันกระชากขึ้นไปนะครับ เราก็ใช้เซฟตี้แฟกเตอร์คูณเข้าไปใช่ไหมเผื่อกระแสขึ้นไปนะครับเราก็ใช้ค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ตัวหนึ่งคูณเข้าไปแล้วแต่ไปเปิดตารางใช่ไหมครับ อันนี้คือกรณีที่เราคำนวณแบบง่าย ๆนะครับนี้มาดูในความเป็นจริงนะครับ กระแสรัดวงจรที่ไหลในสองสามลูกคลื่นแรก กับตอนที่เวลาต่างกันไปนานๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันได้ มันแตกต่างกันได้มากนะครับนั้นขึ้นอยู่กับไอ้สภาวะตอนที่มันรัดวงจรด้วยนะครับว่ามีฟลัก ขนาดเท่าไหร่ มีกระแสมาเจอร์ยังไงนะครับนั้นการกำหนดขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเราจะคำนวณแบบเมื่อกี้ว่ามันรัดวงจรแล้วเท่านี้ค่าเมื่อกี้ตามสมการที่ผมเขียนเมื่อกี้เป็นสภาวะคงตัวไปแล้วใช่ไหม ถูกไหมครับ มันลัดวงจรเนี่ยแล้วผ่านเวลาผ่านไปนาน ๆ เราถึงคำนวณแบบนั้นได้ ผ่านไปนานๆเนี่ยนานๆ ในแง่นี้เนี่ยนานๆเนี่ยคือหลักหลักวินาทีละใช่ไหมนานๆเนี่ยไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะนานๆเนี่ยคือสองสามลูกขึ้นผ่านไปเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ นั่นละนะครับงั้นไอตัวแต่เวลาเรากำหนดขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นครับมันต้องทนอยู่ที่ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับงั้นเราวิธีง่าย ๆ คือเราก็จะใช้แฟกเตอร์คูณ คูณเข้าไปใช่ไหมคูณคูณเผื่อเข้าไปนะครับมาลองดูโมเดลนะครับ รูปนี้นะครับ สมมติว่าเป็นรูปของระบบไฟฟ้ากำลัง และรัดวงจร การรัดวงจรนะครับ จุดที่รัดวงจรก็เหมือนเราสับสวิตช์เข้าไป อันนี้คำนวณแบบเปอร์เฟกก็จะได้รูปวงจรรูปนี้นะครับนั้นหม้อแปลงกับสายส่งนะครับจากจากเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ก็เหมือนเป็นซอสตัวหนึ่งนะ เป็นโวลเตจซอร์สจ่ายกระแสไปนะครับ ผ่านอิมพีเดนซ์ข้างในมันเองผ่านหม้อแปลงอิมพีเดนซ์ของสายก็มองเป็นโมเดล R กับ L จังหวะลัดวงจรเหมือนสับสวิตนะครับ สมการที่เราตั้งเอามานะครับ V ก็เท่ากับ R คูณ I บวกกับ L DI by DT เห็นไหมใช่ไหมครับ R คูณ RI บวกกับ L DI by DT อย่างเงี้ยเราสับสวิตเข้าไปงั้นแรงดัน V เรารู้นะครับ เรารู้แรงดัน V เป็น v ไซน์โอเมก้าทีบวกอัลฟาเป็นไซน์เวฟใช่ไหมแรงดันตัวเนี้ยเป็นไซน์เวฟนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ตกข้ามความต้านทานเป็นไงครับ ก็ความต้านทานคูณกระแสใช่ไหมส่วนแรงดันที่ตกข้ามตัวเหนี่ยวนำเป็นไง แรงดันตกข้ามความเหนี่ยวนำก็เท่ากับค่าความเหนี่ยวนำนะครับคูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสคือ LDI by dt นะครับงั้นกรณีแบบเนี้ยเราจะต้องเราจะหา I เราจะหา I ใช่ไหม เห็นไหมครับกระแสรัดวงจรจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดรัดวงจรเปี้ยงเท่าไหร่ตรงนี้กระแสจะเป็นเท่าไหร่เรารู้แรงดันใช่ไหมณช่วงนี้มันรัดวงจรเนี่ยรถเจเนเตอร์ก็ยังผลิตออกมาอยู่นะครับในช่วงนั้นนะครับเป็นไงครับอ่าก็ตั้งสมการนี้ได้นะครับจะหากระแสก็ต้องเป็นไงแก้สมการเชิงอนุพันธ์ใช่ไหมแก้สมการเชิงอนุพันธ์จำได้ไหมเรียนในเซอร์กิตเซอร์กิตสองเซอร์กิตหนึ่งหรือสองไม่รู้นะครับหาหาได้หลายวิธีการแก้สมการนี้ทำได้หลายวิธี ในแมทสามนี่เรียนจนไม่รู้จะจำวิธีไหนดี ใช่ไหมจำได้แมทสามมีเรียนเนี่ยแก้สมการเชิงอนุพันธ์ หรือลืมละอะไรอยู่ตรงไหนลืมหมดแล้วนะครับ เรียนจนไม่รู้จะจำวิธีไหนอะไรใช่ไหมในเซอร์กิตก็เรียนอีกสองสามวิธีนะครับ แล้วแต่จะแก้ปัญหาไปนะครับ แต่ในการทำงานจริงเราไม่ต้องมานั่งทำพวกนี้อยู่แล้ว ใช่ไหมเราสแตนดาร์ดเขาสรุปจากทฤษฎีเหล่านี้แหละ เอาไปทำเป็นตารางให้เราเลือกใช้ถูกไหมครับ ให้เราเอาค่า แฟกเตอร์เซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยเอาเซฟตี้แฟกเตอร์มาใช้นะครับ แต่ทฤษฎีเบื้องหลังก็ต้องรู้ แล้วเป็นไงครับ ถ้าเราแก้สมการเนี้ยนะครับ แก้สมการออกมาเนี่ย เราจะได้สมการที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ จะมีเทอมของไซน์กับเทอมของเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเทอมบวกกันนะรวมกันของไซน์กับเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ค่อยๆลดลงนะมียกกำลังลบ RLT นะครับ R R ส่วน L ตรงนี้เป็น time constant เป็น exponential ที่มีลักษณะของอการค่อยๆ ค่อยๆ ลดลง นะครับ เพราะฉะนั้นกระแสรัดวงจรเนี่ย หน้าตาจะเป็นแบบนี้ ถ้าใครเรียน 452 EG 452อาจจะเรียนเทอมที่แล้วเนี้ยก็จะมีเนื้อหาเหล่านี้อยู่ นะครับ ผมจะพูดถึงการการรัดวงจร สมการเนี้ยในข้อสอบสภาวิชาวิเคราะห์ระบบนะครับ ข้อสอบสภาวิชาวิเคราะห์ระบบเขาถาม ความเข้าใจ พฤติกรรมการลัดวงจรตรงนี้ด้วย ว่ามันเกิดแล้วเป็นยังไงโอเคไหมครับว่ามันมีสองเทอมนะครับคือเทอมที่เป็นไซเวฟก็คือเทอมที่เป็นกระแสสลับแบบนี้นะครับแล้วก็มีเทอมที่เป็นตัวที่มันยกยกไซเวฟขึ้นมาในรูปของ exponential เห็นไหมครับ ในรูปของ exponential นะครับอันก็จะเป็นลักษณะของไซเวฟขี่อยู่บน exponential ที่ค่อยๆ ลดลง นั้นพอลัดวงจรไปได้ระยะหนึ่งกระแสลัดวงจรจะเริ่มเป็นลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นตรงเนี้ยตรงตรงจริงๆ แล้วตรงปลายทางเป็นไงครับเราคำนวณแบบ steady state ได้ ถ้าเราอยากรู้กระแสลัดวงจรตอนที่ผ่านไปนานแล้ว คือช่วงเนี้ยแถวเนี้ยคำนวณด้วยสมการในทำนองที่ผมเขียนให้ดูเมื่อกี้ได้เลยใช่ไหมมันคือตรงนี้นะครับ แต่ถ้ากระแสลัดวงจรตอนเริ่มต้นลัดวงจรใหม่ๆ มันจะขึ้นมาได้ถึงที่นี่ นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แล้วแต่ว่ามันรัดวงจรที่บูมเฟสอะไรอีกนะครับ อันนี้เป็นแค่รูปตัวอย่างใช่ไหมไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับรัดวงจรที่บูมเฟสไหนอีกนั้นเห็นว่ามันมี 2 เทอมนะครับเทอมที่เป็นไซน์กับเทอมที่เป็น exponential นะครับเราเรียกว่า DC component กับ AC component ของกระแสรัดวงจรนะครับใน standard IEC ขาจะพูดตรงนี้ด้วยนะครับโอเค